ตัวเองเป็นผู้ประกาศจะลาโหทีอาทิตย์ 2 อาทิตย์ในการฟื้นฟูตัวเองก็คงไม่ไหว เราจี้หัวใจเลยนะคุณหมอเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างกับหัวใจของเราซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ คุณหมอก็ยืนยันว่า จี้วันนี้วันพรุ่งนี้กลับบ้านได้ คือตอนแรกอะไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่มีอาการใด ๆ เลยสัมผัสไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโรคนี้แต่เผอิญว่าตัวเองเป็นคนที่จะต้องตรวจร่างกายประจำปีอยู่แล้วก็ไปตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีแล้วไปวิ่งสายพาน และก็ไปพบว่าเราเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือเจอตั้งแต่ตอนนั้นครับ คือตอนแรกที่รับข่าวก็ก็ตกใจนะที่คุณหมอแจ้งว่าเราเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะว่าอันหนึ่งอายุเท่านี้เอาเป็นแล้วเหลือต้องรักษายังไงรักษายากไหมพูดถึงเรื่องของหัวใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากยากยากมากๆเราต้องฟื้นตัวนานหรือเปล่า ตอนแรกก็ก็งงเหมือนกัน ว่าเราจะจัดการยังไงก็หาข้อมูลค่อนข้างเยอะ แล้วก็ไปเซิร์ชดูนะฮะข้อมูลต่างๆ แล้วก็พอดีว่ามีข้อมูลของคุณหมอท่านหนึ่งขึ้นมา ก็คือคุณหมอปริวัติเราก็เลยเข้าไปดูข้อมูลก็เลยนัดคุณหมอมาปรึกษาครับ คือฟังคุณหมอมันจะมีคลิปหนึ่งคือ 1 นาที 1 นาที แล้วผมฟังคุณหมอแล้วผมเข้าใจเลยว่าอ๋อโรคนี้มันเป็นแบบนี้มันต้องรักษาแบบนี้ก็เลยตัดสินใจลองคุยกับคุณหมอ แต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะรักษาที่นี่หรือเปล่าขอคุยกับคุณหมอก่อน วันนั้นก็เลยนัดคุณหมอมา คุยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงคุยเสร็จปุ๊บรู้เลยว่ายังไงก็ต้องรักษากับคุณหมอครับ คือคุณหมออธิบายกราฟได้ละเอียดมากคือเราไม่ได้มีความรู้เรื่องของกราฟหัวใจอยู่แล้ว คือคุณหมอก็เอากราฟ ที่ตรวจเราเนี่ยให้เราดูว่าไอ้กราฟหัวขึ้นหัวลงไอ้กราฟตรงนี้มันคืออะไรอะไรอะไรคุณหมอก็ชี้ว่าเนี่ยคือ เป็นแบบนี้นะ เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยรวมแล้วผมเนี่ยเป็นโรคหัวใจที่ที่มันผิดจังหวะเนี่ยอยู่ประมาณ 5 อย่าง แล้วคุณหมออธิบายหมดเลยว่าแต่ละอย่างมันเกิดจากอะไรยังไง แล้วก็อธิบายไปถึงแนวทางการรักษาด้วยครับ ก็ถามคุณหมอว่าถ้าปล่อยไว้นานๆดีไหมคุณหมอก็บอกว่าปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็คงไม่ดี แล้วก็ถามหมอว่าการจี้ไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันจะต้องรักษาพักฟื้นตัวเองนานไหมเพราะว่าตัวเองเป็นผู้ประกาศจะลาโอ้ทีอาทิตย์2อาทิตย์ในการฟื้นฟูตัวเองก็คงไม่ไหว คุณหมอบอกว่าจี้คืนนี้ผมว่าจี้วันนี้นะพรุ่งนี้กลับบ้านได้ ก็ยังงงคุณหมออยู่ว่าคุณหมอจะเป็นไปได้เหรอเพราะว่าเราจี้หัวใจเลยนะคุณหมอเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างกับหัวใจของเราซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ คุณหมอ ก็ยืนยันว่า จี้วันนี้วันพรุ่งนี้ กลับบ้านได้ ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะครับ ค่อนข้างจะตื่นเต้นมาก เพราะว่า เราไม่รู้ว่า ความเจ็บปวด ของการจี้หัวใจเป็นยังไง เพราะเราจินตนาการไม่ได้ถ้าโดนมีดบาด เรารู้ว่ามันจะเจ็บยังไง ทุบโดนตีหรืออะไรเงี้ย เราก็จะรู้ว่า โอ้ว่ามันเจ็บแบบเนี้ย แต่นี่คือการจี้ไฟฟ้าหัวใจ เราไม่รู้ว่ามันจะเจ็บยังไง ตอนเข้าไปเนี่ย คุณหมอก็คุยกับเรา คุณหมอก็ให้พยาบาลฉีดยาที่เราให้แบบเราเคลิ้มเคลิมแต่ไม่หลับนะฮะ แล้วก็คุณหมอฉีดยาชาเข้าที่เข้าที่ตรงขา แล้วก็เจาะไอ้ตรงเส้นเลือดใหญ่ตรงหน้าขาเราเนี่ยซึ่งก็ไม่เจ็บเลยฮะ บรรยากาศในห้องเนี่ยคือจะจะไม่เครียดฮะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เครียดเนี่ยมันจะเกิดภาวะตื่นเต้นมันก็จะคุมลำบากใช่ไหมฮะ คุณหมอจะชวนเราคุยตลอด คุณหมอบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะไปจุดนี้แล้วนะ จุดนี้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะ โอเคนะหนึ่งสองสามคุณหมอก็จืดเราก็เออเออมันก็แสบแสบแสบนะหมอก็วนมาที่อีกจุดหนึ่งอ่ะจุดนี้เจอแล้วนะจุดนี้คือจุดใหญ่เลยอ่าจะต้องเจ็บหน่อยนะอ่ะทนนะพร้อมหรือยังโอเคพร้อมเลยครับคุณหมอคุณหมอเขาก็จะย้ำว่าเราจะต้องไม่ไม่ยกมือไม่ไม่ดิ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมก็ล็อกตัวเองแน่นเลย คุณหมอก็จี๊ดเข้าไปในจุดที่มันเป็นจุดใหญ่โอ้จุดนี้เจ็บ จ็บฮะ เจ็บเนี่ยมันเจ็บจากจากจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็ล้าวมามาที่ตรงแขนนี่แล้วก็ลงไปที่ตรงเนี้ย คุณหมอบอกถ้าเจ็บหรือรู้สึกยังไงให้บอกคุณหมอ ผมก็บอกเลย คุณหมอครับ มันค่อยๆแผลแล้วครับ มันแผลครับ มันมาที่ตรงหน้าอกข้างบน แล้วมันก็มาที่ไหล่แล้วครับคุณหมอแล้วมันก็ลงไปที่แขนแล้วครับ คุณหมอบอกไม่ต้องกังวลมันเป็นเรื่องของเส้นประสาทโอเค งั้นก็จี้เสร็จปุ๊บหยุดให้พัก5 นาทีใช้เวลาประมาณสัก 1ชั่วโมงเท่านั้นเองครับ หลังจาก 6 โมงเย็นวันนั้นก็คือลุกเดินได้ตามปกติ ใช้ชีวิตแบบตามปกติ จนแบบจนลืมไปว่า เฮ้ยเรามาจี้ไฟฟ้าหัวใจเหรอ เพราะว่ามันไม่รู้สึกเลยฮะ มันรู้สึกน้อยมาก และที่ชอบมาก ๆ ก็คือเรื่องของการฟื้นตัว ถ้าตัดสินใจทำวันเสาร์นะครับ วันอาทิตย์เนี่ยฟื้นตัวนิดหนึ่ง และสามารถกลับบ้านได้ด้วยซ้ำวันจันทร์เนี่ยสามารถทำงานได้เลยครับ คุณหมอเป็นคนเป็นคนตลกมาก คือตอนแรกที่ดูคลิปคุณหมอในในเว็บนะฮะของโรงพยาบาลเวชธานีเนี่ยกก็ยังไม่คิดว่าคุณหมอจะตลกและอารมณ์ดีขนาดนี้ คุณหมอเป็นคนที่สามารถที่จะละลายความกลัว หรือว่าความตื่นเต้นของผู้ป่วยหรือคนไข้ได้เลยนะฮะคุยกับหมอเสร็จปุ๊บเนี่ย มันคุยกับเพื่อนเลยครับ คุยกันไปเรื่อยๆ แล้วเราเองเป็นผู้ประกาศใช่ไหม เราก็จะยิงคำถามยิงคำถามคุณหมอตลอดตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนทำไปจนถึงทำเสร็จ คุณก็จะตอบตอบไปคุยไปตอบไปคุยไป ให้ความเป็นกันเองมากๆครับและรู้เลยว่าคุณหมอมีความเชี่ยวชาญ เรื่องนี้มากๆ แล้วก็เป็นมืออาชีพมากๆ รวมไปถึงทีมพยาบาล ทีมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ก็ให้การต้อนรับแล้วก็บริการดีมากๆครับ